ปัญหาหรือภาวะวิกฤตที่พบได้บ่อยทางด้านจิตใจและอารมณ์ ปัญหาในด้านนี้มักจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบให้ผู้สูงอายุนั้น เกิดความเสียใจและทุกทรมานใจอย่างมาก บางรายอาจจะมีภาวะของความรู้สึกซึมเศร้า หรืออยากฆ่าตัวตาย ซึ่งสาเหตุก็อาจจะเกิดจากการที่ผู้สูงอายุนั้น สูญเสียบุคคลนั้นเป็นที่รัก ไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยา หรือว่าลูกหลาน หรือคนที่รู้สึกสนิทด้วย และเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้จะนำมาซึ่งความวิตกกังวลและก็ส่งผลให้ผู้สูงอายุนั้น มีความเบื่อหน่ายหรือท้อแท้ บางครั้งผู้สูงอายุอาจจะไปเจอเหตุการณ์ที่ตนเองไม่สามารถควบคุมได้ เช่น พบว่าลูกหลานบางคนหรือบางราย ไม่ปฏิบัติ ตามความคาดหวังหรือไม่เป็นไปตามความคาดหวังของผู้สูงอายุ หรือลูกหลานอาจจะไปเจอประสบปัญหา หรือภาวะวิกฤตในชีวิตของลูกหลานเอง ส่งผลให้ผู้สูงอายุนั้น คิดและกังวลตามไปด้วย ซึ่งภาวะเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจของผู้สูงอายุไปพร้อมกัน อาจจะก่อให้เกิดอาการต่างๆ ตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นภาวะเบื่ออาหาร ใจสั่นนอนไม่หลับกังวล หรืออาจจะทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นก็ได้นะครับ อาการเหล่านี้จะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีภาวะของสุขภาพกายที่ลดน้อยและก็ถอยลง ซึ่งเป็นความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องให้การใส่ใจและก็ดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาในด้านนี้ครับ แนวทางการแก้ไข ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาหรือภาวะวิกฤตทางด้านจิตใจหรืออารมณ์ สมาชิกในครอบครัว ควรที่จะสังเกตเมื่อพบอาการดังกล่าว จะต้องรีบนำผู้สูงอายุไปพบกับบุคลากรทางด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตนะครับ เพื่อที่จะไปรับคำปรึกษาหรือคำเสนอแนะต่างๆ ที่จะมาปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต เช่น การปรับวิธีคิดการอยู่กับ ปัจจุบันขณะแล้วก็เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างปกติสุข นอกจากนี้ถ้าเกิด ผู้ดูแลพบว่าผู้สูงอายุของท่าน มีความกังวลอย่างรุนแรงหรือว่ามีความคิดหรือความซึมเศร้า หรือมีความคิดที่จะฆ่าตัวตาย อันนี้เป็นปัญหาที่จะต้องให้การดูแลอย่างอย่างทันท่วงที โดยจะต้องพาไปพบจิตแพทย์ ให้การบำบัดอย่างรวดเร็วครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุนั้นเกิดพฤติกรรมการฆ่าตัวตายตามมาครับ นอกจากนี้แล้วการดูแลผู้สูงอายุที่จะส่งเสริมภาวะสุขภาพจิตที่ดี ก็จะต้องนำส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ปฏิบัติกิจกรรมที่เขาชื่นชอบ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเต้นรำร้องเพลงหรืองานอดิเรกที่เขาถนัด รวมไปถึงการจัดให้เข้ากับชมร่วมกับชมรม ร่วมกับเพื่อนๆที่ผู้สูงอายุนั้นพึงพอใจ และก็มีความรู้สึกใกล้ชิดสนิทสนมเพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพ และทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าการใช้เวลาและใช้ชีวิตไม่ได้เปล่าประโยชน์ไปครับ นอกจากนี้แล้วควรที่จะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุนั้นนำเอาหลักการของศาสนาได้นำมาใช้และปรับใช้กับการดำเนินชีวิต เช่นการทำจิตให้ว่าง การปรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นและไม่สามารถควบคุมได้ รวมไปถึงการทำจิตใจให้สงบและสร้างสติ และรวมถึงการปล่อยวาง จากความทุกข์ที่ผู้สูงอายุประสบอยู่ด้วยครับ